ันนี้เราจะไป 我怎么听？ อ้อมโลกครับอ้อมไปบ้านแหลมทันนั้นที่ทางตรงน่ะ13กิโลตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ที่ว่าการอำเภอครับ สุวรรณมัชชาเอาง่ายๆเป็นพ่อแม่ของมัชชานุครับ มัชชานุ มีพ่อเป็นหนุมาน แม่ก็คือนางสุวรรณมัชชามาเจอกันได้ไงก็คือสมัยที่หนุมานกำลังจะเอาก้อนหินไปผมลงทะเลให้มันเพื่อจะเชื่อมทางเดินไปกรุงลงกา เพื่อจะเดินทับไปกรุงลงกา ลงกานะครับทศกัณก็ให้นางวันมัจฉาเนี่ยไปเอาก้อนหินออกผมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม ผมเท่าไหร่ก็ไม่ไม่มียี่แววจะเต็มสักทีไงนุมานก็เลยลงไปดูอ้าวนี่เห็นลูกน้องของนางสวนมัจาป่าต่างๆเนี่ยกำลังขนก้อนหินออกจากทะเลหนุมานก็กำลังถมอันนี้ก็ขนออกอยู่นั่นเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มล่ะครับ นุมันก็เลย เห็นนางชวงรักษาก็สวยดีเอาเป็นเมีย เป็นเอาเป็นภรรยาซะเลยครับ มัดก็เกิดเป็นมัดฉานุอะครับ ลูกอนุมานกับนางชวนมัดฉาตรงนี้นะครับ เขาก็อุตส่าห์สร้างตำนานนะครับไม่น่าเชื่อครับ เขาเรียกว่ารบ ล้มล้างตำนานความรักอื่นๆ ในประเทศไทยลงซะกลายเป็นนั่นไปเลยครับ เพราะว่าที่สมัยฮนุมานนะครับ สมัยรามเกียรตินะครับ ไม่มีที่ไหนเก่าแก่กว่านี้แล้วนะครับ แล้วตำนานนี้ก็ยิ่งกว่าตำนานตามองไล่นะครับ เพราะว่าเขาบอกว่าภูเขา ที่เห็นเรียราดตั้งแต่สมุทรสงครามเพชรบุรี ประจวบอะไรพวกนี้คือก้อนหินที่หนุมานทำหล่นไว้ครับ กลายเป็นภูเขาเล็กๆ น้อยๆภูเขาเล็กภูเขาน้อยตำนานตามมองไล่ก็คิดซ้ายไปเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องเกิดก่อนแน่นอนครับ คือ เขาสร้างตำนานให้มันเกิดก่อนนะครับ สมัยรามเกียรตินะครับ ยังไม่มีประเทศไทยเลย เขาเล็กความน้อยคือก้อนหินที่เขานุมานทำหล่นจะไปถมทะเลแต่หลุดมือครับ หลุดมือกลายเป็นภูเขาเขาย้อยเขาอะไรเล็กๆน้อย จะล็อกไป 你。 แว้นนะ